คั้สุดท้ายแล้ว เออ คิวมาครับผมเปลี่ยนเป็นวายแล้วไหลเป็นเคมาต่อครับผมสวยงามฮะืผักมาทั้งส่วนฮะแปดพันกว่าจอดนี้โอ้โหบอกเลยรู้เรื่องเก้าพันสองครับ กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่หมี 4K นั่นเองนะฮะวันนี้เรามาอยู่สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะครับผมอยู่เกมตลาดน้ำของเรานะฮะไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมมาครับผมเริ่มต้นจากเบสสิบบาทไปก่อนนะฮะเอ้ยยี่สิบนะครับผมไปครับผมเจมาสวยงามฮะแล้วอะไรไหลต่อครับผมโอเคกับสิบมาฮะแล้วชมพู่ลงมาต่อไหมสวยงามฮะชมพู่มาต่อวายสามตัวอย่างนี้ ไหลไปดิฮะยาวๆครับผมโอ้โหวายสามแถวแล้วอย่างเงี้ย ไปดีครับ โอ้โหวายมาอย่างเดือดครับผม โอ้โหเจได้วายวายอย่างเดียวเอง ได้มาทั้งหมด 4,000แล้วกันนะครับผมตีทั้งท่วนไปครับผมอืไปขยับเบ็ดแล้วกดซื้อไปเลยดีกว่านะฮะ โอ้โห ถ้าเกิดนอกมันไหลดีขนาดนี้ในข้างในมันก็ต้องไหลดีบ้างนะครับผม ไปครับผม12หุ่นฮะ มาครับผมดูไปครับผมยังไงยังไงมาแรกหมายแรกของเรา อะไรลงมาอืวายลงมาซะงั้นนะครับผมสวยงามฮะโอ้โหมะม่วงฮะโอ้โหเสียดายวายว่าโอ้โหวายยังไงอะเออสิบมาสวยงามฮะ แล้วไหลอะไรต่อไหมไม่ไหลครับผม ไปอีกเก้าหุ่นเออสิบลงมาเป็นวายครับ ได้มะนาวมาครับผม แล้วยังไงต่อได้ปลาหมึกมาฮะสี่ร้อยแล้วครับผมสวยๆฮะไปอีกแปดหมุนครับผม โอ้โหเจไม่ลงวะเสียดายว่ะ สิบมาสวยครับ แล้วเจมาต่อครับ จังหวะนี้แล้วยังไงต่อเคมาอีกฮะแล้วมีเคมาอีกแล้วนะครับผมเอมาด้วยหรือเปล่าอุ้ยชมพู่มาโอเคได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ได้เสียอยู่ช็อตเนี้ยเออสองพันแล้วกันนะครับผมไปให้อีกหกหมุนนะครับผมเอมากับสิบครับผมสวยงามฮะแล้วได้เคมาต่อครับผม แล้วอะไรต่อมาไหมไม่มานะครับแต่คูณไปสิบสามโอ้โหไหลไปคูณสิบสามแล้วว่ะ คิวมาฮะสวยงามฮะเป็นวายครับผมช็อตนี้ แล้วได้เคมาต่อมะม่วงลงหรือเปล่ามะม่วงไม่ลงว่ะได้มาพันสี่นะฮะ โอ้โหไปครับผมสี่หมุนสุดท้ายฮะอ้าวมะนาวมาครับ แล้วยังไงผักลงไหมโอ้โหผักไม่ลงว่ะคูณสิบหกไปแล้วนะครับผม โอ้โหเออเคมาสวยงามฮะ ชมพู่มาอีกไหมไม่มาหมายสุดท้ายแล้วนะครับผม หมายสุดท้ายแล้ว เออ คิวมาครับผมเปลี่ยนเป็นวายแล้วไหลเป็นเคมาต่อครับผมสวยงามฮะผักมาทั้งสวนฮะแปดพันกว่าจอดนี้ โอ้โหบอกเลยรู้เรื่องเก้าพันสองครับ อื